โอเคผมกราบ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้นะเพื่อเรามาอยู่กันในเกมการในชาฟอร์จูนหรือว่าพาพิคเนตของทางค่าย PG กันนั่นเองนะครับผมมา จัดกันเลยกว่าไม่รอช้า ไม่รีรอนะไป ลุยกันเลย let's go let's go วันนี้พกทุนมา 101 บาทนะครับผมมาจัดเป็นเบาๆไปก่อนเลยวันนี้ทุนเรามาเยอะเป็นหนึ่งนั่นแหละพอพอแล้วเป็นหนึ่งพอลุยครับผมมาก่อนหนึ่งก่อนแรกก็จัดฟีเจอร์ไปเลยไหมลุยดิรออะไรอย่าไปรอช้า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 อดีๆเด้อซื้อมันเจ็ดสิบห้าบาทดูดิมันจะแตะให้กูเท่าไหร่เช็ดคกยังไม่ค่อยเห็นทรงกำไรเท่าไหร่เลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงเต็มกราฟไปดีดอกนี้แล้วไปไงต่อไหลๆหรือเปล่าไหลๆไปดีครับรออะไรไหลๆไปดีไหลๆไปดีแล้วเจช่องสองไงโอ้โหเจช่องสองไม่เงี้ยโอ้โหถ้าเจช่องสองเข้านี่แตะเต็มกราฟแล้วเนี่ย โอ้โห นี่ไงมาเต็มกราฟดอกนี้แทนไงมันมาเต็มกราฟดอกนี้ทางล้านไหลหรือเปล่าไหลไหลไหลไหลไปดิครับรออะไรไหลไหลต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อไม่รอแล้วนะคะจัดไปดีตัวกูคูณ12 ไปแล้วจังหวะนี้มาว่ามาว่าส่งเริ่มมาแล้วจังหวะนี้ส่งเริ่มมาแล้วนะเพื่อนโอ้โหไหลต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อไม่รอแล้วครับผมสวยงามราวันก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วจังหวะนี้ 42 บาทไปดีไมกะด้วยจัดไปดีจัดไปดีสองสัปดาห์สุดท้ายเมื่อสองสเปนสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายแล้วว่าไงอือ ได้อยู่อ่ะยังได้อยู่อ่ะเอาเรื่องอยู่ผมโอ้ยนึกว่าจะขาดทุนซะแล้วชิดคกซื้อมา75ได้มา80 บาทกำไร 5 บาทคุ้มไหมเนี่ยกูหมุนตั้งนานกำไร5บาทไปเบ็ด2กันต่อเลยดีกว่ามามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหนั่งหมุนตั้งนานกำไรได้เสียเวลาชิบหายนี่ไงลัสเกตเตอร์มาลัสเกตเตอร์มาแล้ว ไม่ต้องซื้อฟรีหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่ต้องซื้อฟรีแล้วมั้งจับมาดิ จะมาหน่อยไขตัวเดียวนะเออสวยงามมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหเลสเกตเตอร์ห้าตัวซะด้วยสเกตเตอร์ห้าตัวซะด้วยโอ้โหแม่งคุ้มกว่าซื้อฟรีเพื่อนขอแจมแจมเด้อขอแจมแจมเด้อโอ้ยได้อยู่ว่ะยังได้อยู่ว่ะ ขอแบบเต็มกราฟเต็มกราฟหน่อยฮัลโหลเออต้องอย่างนี้ดีกว่ามันต้องอย่างนี้ดีกว่าดอกนี้เอาเรื่องครับผมแล้วไหลโอ้โหไม่ไหลเดี๋ยวจะไหลต่อ แต่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วจังหวะนี้86บาทไม่กลาไปเพื่อนอีก3สปินสุดท้ายครับผมสามสปินสุดท้ายว่าไง เออได้อยู่อ่ะโอ้โหสกิตเตอร์เฮ้ยฟรีในฟรีเลยเหรอเฮ้ยเกินไปเกินไปทรงมาดีจัดเพื่อนโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นวะน่า มาจัดนะผมมาจัดว่ะ ก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนะมีโปรลับให้ตลอดนะครับผมย้ำว่าเมนที่ปังหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อระวังโดนโกงกันด้วยนะครับโอ้โหแต่ดิบแต่ดีขนาดนี้ต้องตามมาแล้วนะจริงเพื่อนดูดิ โอ้โหกูเพิ่งชมไปแม่งไม่แตกเนี่ยฮัลโหลเออกูเพิ่งชมไปก็แตกให้หน่อยเออมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ดีกว่าไหลไหลไหลไปไหลไหลไปเพื่อนสวยงามครับผมมาแล้วรางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาอีกก้อนนึงจังหวะเดี๋ยวหกสิบแปดบาทไปดิ คตรมาเพื่อนบอกเลยว่าโคตรมา เป็ดสองบ้านนะเนี่ยแม่งแตกเต็มกราฟไม่รู้กี่ดอกแล้ววันนี้โอ้โหแล้ววายมาการันตีกันแตะวายการันตีกันแตะแบบนี้สวยงามเลยคูณ12 ไม่ดีหมับเข้าไปครับผมโคตรโหดโอ้โหโคตรโหดโคตรตึงบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรเฟี้ยว แม่งเอ้มาดีจัดจัดเพื่อนๆรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซูเปอร์เมกะไปดีเอ้ยซูเปอร์เฉยไม่ใช่ซูเปอร์เมกะไปอีกจ็ดบาทเอาเรื่องจัดจัดครับผม ได้มาทั้งหมด558บาทเลยนะเมื่อนะ ไป ขออยากขยับเบ็ดสิบกันสักหน่อยดีกว่า ขอลองเบ็ดสิบกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อน ดูดิมันจะแตกดีหรือเปล่าเบ็ดสิบเนี่ยโอ้โหเบ็ดสิบไม่แตกเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อน โอ้โหเบ็ดสองแตกอย่างดีเบ็ดสิบไม่แตกเลยถามจริง เกินไปเปล่าโอ้โห เงียมไม่เหงาแล้ววายช่องตกมาอย่างงี้ สวย มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้หลายๆหน่อยหลายๆหน่อยแต่เบ็ดสิบแตกยากเนี่ยเบ็ดบาลมันแตกง่ายกว่าแล้วผมว่า โอ้โหโอ้โหโอ้โห my god โอ้ my god มันไม่แตกเลยชิดคก ไป ขอยาเบ็ดยี่สิบสักนิดนึงแล้วกันนะ ขอลองสักนิดนึง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 ถ้าใครชอบวิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเมื่อไรใครอยากตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดนะเมื่อนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมอยากให้ผมลองมาเล่นเกมไลน์เมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเมื่อไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ